แนะนำ4เคสรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์สปิเกนที่เราจะนำมาใช้งานร่วมกับ iPhone SE รุ่นที่ 2 นะครับ ราคาเบาๆสบายๆ เข้าถึงง่าย เริ่มต้นเพียง 490 บาท ทั้งนี้ท้ายคลิปมีส่วนลดให้ด้วยนะครับ ถ้าอยากรู้ว่ามีรุ่นไหนบ้าง ตามไปชมพร้อมๆ กันได้เลยนะครับ iPhone SE รุ่นที่ 2 วางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาเข้าถึงค่อนข้างที่จะง่าย รุ่นที่ถูกที่สุดความจุ 64 g b นะครับ ราคาจะอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับมาในวันนี้ครับ ผมมี สจำนวน 4 รุ่นจากแบรนด์ s p e เก e n มาแนะนำให้ได้รู้จักกันนะครับเคสทั้งหมดนะครับราคานั้นต้องบอกว่าสบายกระเป๋าเข้าถึงได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับพูดถึงแบรนด์ s p ี a k e n นั้นก่อนครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตเคส แล้วก็อ c c e s s o r y สำหรับอุปกรณ์ iPhone มาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วนะครับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ แล้วก็มักจะมีเคสใหม่ๆ ออกมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับก่อนหน้านี้ครับในช่วงเปิดตัว iPhone 11 ผมได้แนะนำทอปไฟของ s p e a เกนที่ใช้งานกับ iPhone 11 ด้วย ยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูในคลิปนั้นตามไปดูที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในส่วนของการแนะนำ4เคสรุ่นล่าสุดนะครับจาก s p e เก้นที่เราจะเอามาใช้งานควบคู่กับ iPhone SE รุ่นที่ 2 กันเลยนะครับ เริ่มต้นที่รุ่นแรกครับ Liquid Crystal นะครับ เป็นเคสใสเป็นยาง TPU นะครับตัวขอบจะเป็นขอบ TPU แบบใส แล้วด้านหลังก็จะเป็นยาง TPU เหมือนกันนะจะมีดอทแพทเทิร์นที่อยู่ภายใน เมื่อเวลาที่เราสวมใส่ เวลาที่เรามองไปใช่ไหมครับมันจะเห็นดอทเล็กๆๆตรงนั้นนะครับ จะช่วยให้ลายคราบน้ำตรงนั้นไม่เกิดขึ้นนะครับ การสวมใส่ค่อนข้างที่จะง่าย แล้วก็สลิมฟิตเข้ากับตัวเครื่องค่อนข้างดีนะครับ บริเวณกล้องด้านหลังนะครับตัวเคสจะหนาขึ้นมาช่วยยกระดับขึ้น ไม่ทำให้กล้องด้านหลังติดกับตัวพื้นนะครับสำหรับราคาของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ 490 บาท รุ่นที่2 Liquid Air จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกับ Liquid Crystal แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดำและก็เป็นแบบด้านทั้งหมดเลยนะครับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้นะครับจะเป็นเคสที่ค่อนข้างเบาบางแล้วก็ slim fit ดีไซน์ด้านหลังนะครับจะเป็นดีไซน์แบบ triangle design หรือว่าเป็นดีไซน์แบบรูปทรงสามเหลี่ยมเลขาคณิตประกอบกันนะครับทำให้ดูแบบค่อนข้าง เท่คูลๆประมาณนั้นนะครับ ภายในครับจะใช้ดีไซน์แบบสไปเดอร์เว็บซึ่งเป็นส่วนช่วยกระจายแรงเวลาที่ตัวเครื่องตกกระแทกนะครับ การสวมใส่ทำได้ค่อนข้างง่ายครับตัวเคสด้านหลังยกสูงเช่นกันครับไม่ทำให้บริเวณกล้องด้านหลังนั้น สัมผัสกับบริเวณพื้นนะครับใส่แล้วค่อนข้างจะกระชับมือครับไม่ลื่น สำหรับราคาของ Liquid Air นะครับจะอยู่ที่ 550 บาทนะครับต่อมาในรุ่นที่3ครับเป็น s p e a k i n Ultra Hybrid 2นะครับเป็นรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ของ Ultra Hybrid วัสดุของรุ่นนี้จะประกอบไปด้วย 2อย่างก็คือ TPU นะครับเป็นขอบยางแบบนิ่ม แต่ว่ามีความแข็งแล้วก็มีความยืดหยุ่นอยู่นะครับแล้วก็แผ่นด้านหลังนะครับที่ เป็นแบบใสกระดูกเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับที่มีความใสแล้วก็สวยงาม ที่มุมภายในของตัวเคสจะมีห้องสำหรับการดูดซับอากาศด้วยนะครับเวลาที่ตกกระแทกนั้น จะช่วยรองรับแล้วก็ดูดซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับที่ด้านหลังของตัวเคสนะครับจะมีส่วนบริเวณที่ยื่นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยให้แผ่นโพลีคาร์บอเนตใสที่อยู่ด้านหลังนั้น ไม่สัมผัสกับพื้นโต๊ะนะครับแน่นอนครับว่าเคสตัวนี้ยกสูงจากตัวกล้องค่อนข้างเยอะนะครับกล้องหลังเราไม่โดนขูดแน่นอน ช่องต่าง ๆที่เว้นเอาไว้นะครับดีไซน์ค่อนข้างเป๊ะเหมือนกันครับอันนี้ถ้าใครชอบเคสใสที่เป็นแบบคล้ายๆกระจกอะแต่ว่าตัวนี้เป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตเราสามารถมองเห็นได้เลยนะครับมีความ มันมีความวาวนะครับส่วนขอบนี่ก็จะเป็นขอบยางแบบ TPU ที่จับแล้วกระชับ ในเรื่องของราคารุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ 690 บาทนะครับผมส่วนในแบบที่4ครับ s p e a k e n Tough Armor ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จากฝั่งของ s p e a k e n วัสดุของ s p e a k e n Tough Armor จะแบ่งเป็น 2 ชิ้นดังนี้ครับส่วนแรกจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับจะเป็นแบ แข็ง และอีกส่วนหนึ่งจะเป็น TPU นะครับ ในฝั่งที่เป็น TPU นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยวัสดุอีก2ส่วน มี TPU แล้วและยังมี Impact Foam บริเวณที่เป็นสีเหลืองๆ ตรงนี้นะครับที่จะช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อีก 1 ระดับ นอกจากจะสามารถดูดซับแรงกระแทกได้แล้วนะครับคุณสมบัติเพิ่มเติมก็คือ จะส่งผลให้เคสตัวนี้มีน้ำหนักที่เบาด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราใส่เคสกันกระแทกของ s p e a k e n Tough Armor ตัวนี้เข้าไป จะทำให้การกระแทกได้ค่อนข้างดี แล้วก็น้ำหนักนั้นเบาด้วยนะครับ สำหรับการติดตั้งและก็สวมใส่ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนอกจากนี้ครับบริเวณด้านหลังจะมีการเจาะรูเว้นตรงกลางอย่างนี้นะครับเพื่อให้แสดงตำแหน่งของโลโก้ Apple ที่อยู่ด้านหลังของ iPhone SE ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับในฝั่งของตัวกล้องครับเคสตัวนี้ยกสูงจากตัวกล้องค่อนข้างมากนะครับสวมใส่ง่ายติดตั้งง่ายใส่แล้วกระชับมือครับเหมาะสำหรับขาลุยนะครับเพราะว่าตัวเคสค่อนข้างที่จะหนามาก ถือว่าหนาสุดเมื่อเทียบกับทั้ง 4 รุ่นที่ได้แนะนำมาตรงนี้นะครับผมรุ่นทัฟฟาร์เมอร์นี้ยังมีคลิกสแตนที่เราสามารถดึงขาตั้งออกมานะครับใช้งานในแนวนอน อนนะเวลาที่เราจะดูหนังจะดูซีรีส์ เราดึงขานี่ออกมานะครับจากตัวเคส แล้วเราสามารถวางได้เลยนะครับถือว่าเพิ่มความสะดวกในอีกหนึ่งระดับ ตัวเคสจะมีเทคโนโลยี Air Cushion ช่วยในการดูดซับแรงกระแทก เวลาตัวเครื่องตกกระแทกนะครับดังนั้นในรุ่นนี้ก็ผ่านการทดสอบในระดับ military grade เช่นกันนะครับในส่วนของเรื่องราคาครับทัฟฟาร์เมอร์จะจำหน่ายอยู่ที่ราคา 990 บาท สามารถสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเคสทั้ง 4 รุ่นที่แนะนำมาวันนี้ครับจากแบรนด์สปีเกนนั้น สามารถใช้งานร่วมกับฟิล์มกระจกกันร Android ได้ สามารถใช้งานร่วมกับระบบการชาร์จไร้สายได้นะครับ ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าถ้าซื้อไปแล้วมันจะใส่กับอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นไม่ได้ สำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับสามารถซื้อเคสทั้ง 4 รุ่นนี้ได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ของ s p i เก e n Thailand แล้วก็เคสเคซี่นะครับผมได้แนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่าง สำหรับแฟนๆไอมดนะครับมีโค้ดส่วนลดให้ 20%สามารถใช้โค้ดนี้ในการสั่งซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้นะครับดังนั้นถ้าใครอยากได้เคสีรุ่นนี้นะครับนอกจากราคาเข้าถึงง่ายแล้ว ยังมีส่วนลดให้อีก 20%นะครับรีบ ๆ ไปหาซื้อมาใช้งานกันนะครับสำหรับรีวิวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ในการแนะนำ 4 เคสรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์สปิเกนที่จะนำมาใช้งานร่วมกับ iPhone SE ปี 2020นะครับ ไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับ ผมต้องไอ็มขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go